ต้นเข็มเป็นไม้ดอกไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งนะครับ ที่เหมาะกับการนำมาปลูกประดับบ้าน ตกแต่งสวน ทั้งนี้ก็เพราะว่าเขามีคุณสมบัติพิเศษที่เด่นๆอยู่2ออย่างด้วยกัน คุณสมบัติแรกก็คือว่าเขาเป็นไม้พุ่ม เป็นไม้ที่ไม่โตมาก และที่สำคัญก็คือว่ากิ่งของเขาเนี่ย แม้จะแตกออกมามาก แต่ไม่ยืดยาว ไม่เหมือนกับไม้ประดับ ชนิดอื่นๆเช่น ไม้ที่นำมาปลูกไว้สำหรับเป็นรั้วเป็นกำแพงบ้านอย่างโมกเนี่ยนะครับ กิ่งของเขาจะยืดยาวเร็วมาก เราตัดไม่ถึงสองเดือนกิ่งยาวอีกแล้วต้องเสียเหงื่อในการตัดแต่งอีกแล้ว แต่สำหรับต้นเข็มเนี่ยนะครับ ปัญหานั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอน ตัดได้ครั้งเดียวเนี่ยอยู่ได้หลายเดือนเลยครับ คุณสมบัติพิเศษประการที่2ก็คือว่า เข็มเนี่ยเขาเด่นในเรื่องของดอกด้วยนะครับ ดอกของเขานี่สวยงามมาก เป็นก้อนนดอกโดกด้วย แล้วก็มีดอกหลายสีด้วย ซึ่งเวลาเรานำมาปลูกเนี่ยก็จะสวยงามทีเดียว และที่สำคัญก็คือว่าดอกของเขาเนี่ยจะติดทนนานเลยนะครับ เรียกได้ว่านานคงทนถาวรตลอดปีก็ว่าได้นะครับ เพราะฉะนั้นก็เหมาะอย่างยิ่งกับการที่จะนำมาปลูกประดับ เป็นแนวรั้วบ้านหรือเป็นแนวกำแพงนี่ก็ดูสวยงามมากครับ